พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนพาทีทูโกระบบแปลงเสียงพูดเป็นข้อความอัตโนมัติ ระบบรู้จำเสียงพูดหลายๆ คนคงเคยใช้ระบบนี้กันมาบ้างแล้ว เช่น Google Voice ของ Android หรือ Siri ของ iOS แต่ถ้าเราอยากสร้างระบบรู้จำเสียงพูดของตัวเอง คงเป็นเรื่องยากมากเลยนะครับ ใช่แล้วล่ะครับ แล้วตอนนี้นักวิจัยไทย ได้พัฒนาระบบแปลงเสียงพูดเป็นข้อความสำหรับภาษาไทย แบบพร้อมใช้ ให้เราสามารถนำมาใช้ได้ฟรีๆแล้วนะครับ นักวิจัย สวทช ออกแบบและพัฒนาพาทีทูโกระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย ซึ่งเป็นระบบแปลงเสียงพูดเป็นข้อความสำหรับภาษาไทย เพื่อเป็นผู้ช่วยให้เมเกอร์ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ในการสร้างไลบรารีเสียงพูดของตนเอง จุดเด่นคือ ไม่ต้องการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการทำงาน ประมวลผลภายในอุปกรณ์มือถือได้แบบออฟไลน์ หลักการทำงานของพาทีทูโกคือ หลังจากที่มีสัญญาณเสียงเข้ามา เสียงจะถูกถอดรหัสเพื่อแปลงเป็นข้อความ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วนคือ แบบจำลองภาษา พจนานุกรมคำอ่าน และแบบจำลองเสียง ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีด้าน Speech to Text สามารถดูรายละเอียดได้ที่ p a r t y t o g o o p e n s e r v i c e i n t h สนับสนุนโครงการโดย n e c t e c สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000